สวัสดีค่ะนี่จอยแล้ววันนี้เราจะคุยกันเรื่องศิลปะบำบัดฉันจะว่าไปตามบทความศิลปะบำบัดโดยดานเซียซิซิโล หลายคนทุกทรมานกับความเจ็บป่วยทางจิต ซึ่งมักถูกกระตุ้นโดยความเครียด มันใช้เงินจำนวนมากในการพบผู้เชี่ยวชาญและรับยา บ่อยครั้งการไม่มีเงินก็สร้างความเครียด เราอาจจะใช้เงินรักษาตั้งแต่ 360 ไปจนถึง 2,400 ดอลลาร์สำหรับโรคทางจิตเวชหนึ่งโรค นอกจากนั้นยาก็อันตรายเพราะมันมีผลข้างเคียงเช่นเบาหวาน การสร้างเซลล์สมองช้า และความคิดฆ่าตัวตาย และอื่นๆ มันมีทางเลือกอื่น อย่างเช่น การบำบัดด้วยความคิดและพฤติกรรม แต่มาได้ผลกับคนไข้ที่แสดงออกได้โดยใช้คำพูด เพราะวิธีนั้นจะมุ่งให้คนไข้ตอบคำถาม ประเภทเมื่อไหร่ทำไม อย่างไร ถ้าเป็นศิลปะบำบัดจะออกจากเบ้านั้น และไม่ได้ต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจง เป็นทางเลือกที่ประหยัดและปลอดภัยสำหรับจัดการและฟื้นฟูจากโรค เมื่อมันไม่ต้องแลกกับปัจจัยทางสรีระ ศิลปะบำบัดมีหลายรูปแบบ 1. ละคร ในเกมละครบำบัด การด้นสดช่วยให้นักบำบัดเข้าใจคนไข้ได้ดีขึ้น เพราะละครช่วยเขาได้แสดงประเด็นที่หลบซ่อนอยู่ ในจิตใต้สำนึกออกมา ช่วยให้คนไข้ได้แสดงความสุข จนกระทั่งรู้สึกดีขึ้นจริง 2. การเต้น การเต้นบำบัดทำงานเหมือนกัน การเต้นฟรีสไตล์ ช่วยนักบำบัด ให้วิเคราะห์จิตใต้สำนึก และใช้ระบายหรือเล่าเรื่องได้ แนะนำคนไข้ให้เต้นสไตล์เฉพาะก็ได้ ช่วยให้จิตใจเข้ารูปเข้ารอย 3. ดนตรี ดนตรีบำบัดแยกย่อยเป็นฟัง สร้าง และแสดง แนวเพลงหลากหลาย มีผลกับแต่ละคนต่าง ๆ กันไป เลือกฟังเพลงแนวหนึ่งเป็นวิธีรับมือ และนักบำบัดใช้เป็นเครื่องประเมินได้ การทำเพลงทำให้ได้เปิดเผยอารมณ์และเรื่องราว การแสดงเป็นการบรรเทาความเครียดชั้นเยี่ยม เพราะทำให้คนไข้ได้เปิดเผยตัวตนเต็มที่ 4. ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ก็มีหลากหลายเช่นกัน เพราะเราต้องทำงานกับสื่อทุกชนิด ตั้งแต่ปั้นระบายสีวาดภาพ นักบำบัดวิเคราะห์จิตใต้สำนึกจากสิ่งที่คนไข้สร้าง เพราะการทำรูปร่างใดๆ การใช้สีสามารถเปิดเผยเรื่องราวของคนคนนั้นได้มากมาย ศิลปะบำบัดทำให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ เช่นคนที่เก็บตัวเริ่มต้นด้วยการพบกันตัวต่อตัว มุ่งเน้นไปที่การรู้จักตัวเองโดยใช้การด้นสดและศิลปะ ขณะที่คนชอบพบปะผู้คน น่าจะได้ประโยชน์ จากการบำบัดแบบกลุ่ม ที่เน้นการสื่อสาร และการแบ่งปันผลงาน ช่วยความมั่นใจมากขึ้นในอารมณ์และความทรงจำความยืดหยุ่นนี้ช่วยนักบำบัดให้ได้ทดลองวิธีหลากหลาย และพบวิธีที่ดีที่สุด โดยไม่พบผลกระทบทางจิตใจเพราะศิลปะบำบัดมีตั้งแต่ละคร ดนตรี การเต้นรำและทัศนศิลป์มันเข้ากันกับความต้องการของคนที่หลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยากจะหายเหมือนกัน มันไม่มีผลข้างเคียงทางลบ ฉะนั้นจึงเป็นวิธีรู้ทันตัวเองที่ดี และเผยประเด็นที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใต้สำนึก เพราะว่ามันหลากหลายและเข้าถึงง่าย มันจึงเป็นคำตอบที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้คนได้ผ่อนคลาย เข้าสังคมได้ และได้ใช้สมองในเวลาเดียวกัน ใครจะรู้ บางคนอาจจะค้นพบทักษะหรืองานอดิเรกใหม่ เมื่อคุณทราบประโยชน์ของงานศิลปะบำบัดแล้ว คุณมีความคิดเห็นอย่างไร คุณคิดว่ามันดี หรือแย่กว่าวิธีบำบัดแบบอื่น เขียนบอกข้างล่างได้เลยนะคะ อย่าลืมลงทะเบียนสำหรับเนื้อหาต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ